ก็สวัสดีนะครับ ทุกๆคนตอนนี้อยู่ การตรวจเลือกการทหารกองเกินรับราชการกองประจำการอำเภอศรีสุคาม จังหวัดนครพนมนะครับ ก็ ที่เห็นอยู่นี่ก็คือเป็นใบดำกับใบแดงผสมกันนะครับ ในนั้นในนั้นเป็นหายเปล่าไม่มีอะไร หายเปล่าคว่ำไว้นะครับเพื่อดูว่าไม่มีอะไร อยู่ในไหนะครับต้องจับเอา Yeah, อยู่ในมันบอว่ามัลถึงเก้าเราตีเราคดรอบกขาดเขาต่งใจเอาสองปีเงินเดียวก็ได้นอนวันวันศุกร์เสาร์อาทิตย์เขาก็ให้พักผ่อนวันพุธก็เล่นกีฬากรับยากยากเข้าวินสมองให้จะตายใครเป็นหนาไม่ได้ไม่ต้องเป็น จะเป็นเมื่อไหร่จะมาเป็นทำนายากที่ทำนายากเลยเขาแม่แทีเดียวกับโอคาบุกีเลยข้าคนก็คุมไปแล้วนาเนี่ยนะถ้าไม่ขยันกินไม่ได้กินข้าวไปที่ก็จะเริ่มพูดแล้วนะครับผมทำอะไรก็ทำเด้วยกันมันก็สบาย สวัสดีน้องถามตอนเกินเำเภอศรีกรรมเริ่มสายครับรวมถึงผู้ปกครองจะยากที่เราต้องให้กำลังใจวันนี้ ซึ่งตั้งแต่ห้องเช้าการดำเนินการสามขั้นตอนครับอันนี้คือตั้งแต่ในื่องของหมอทำงานแล้วก็แยกเนคนเป็นพวกก็ได้แล้วเนี่ยคุณครับ ก็เป็นขั้นตอนต่อไปเป็นการเรียกท้องขาดเกินที่พวกหนึ่งครับเป็นส่วนพวกหนึ่งที่ร่างกายแข็งแรงมูลไม่มีโรคที่ต่บการเป็นอหารนะครับระหว่าการจับลาเพื่อตกตกเป็นการนะครับขึ้น 25คนนะคะเบื่อนการรับผลพวกแล้วรายละเอียดดังนี้คนจำพวกสี่จำนวนห้าจำพวกสี่45คนฮะคนจำพวกสามจำนวนเก้าจำพวกสามเก้าคนคนจำพวกสองจำนวนยี่สิบห้าคนจำพวกสองยี่สิบห้าคนคนที่แรกจำนวนห้าสิบสามคน ไม่ได้ขนาดห้าสิบสามคน คนกลางสำรองจำนวนเจ็ดคนขนาดสำรองเจ็ดคนคนผ่อนผันสามาตราจำนวนหกสิบสองคนผ่อนผันหกสิบสองคนเหลือคนจำพวกหนึ่งที่ได้ขนาดต้องจับสลากครับจำนวนหนึ่งร้อยห้าสิบคน คนจำพวกหนึ่งหนึ่งร้อยห้าสิบสี่คนนะครับพนที่ ราะถูกมีอาการจับปาดนะครับหนึ่งร้อยห้าสิบสี่คนนะครับร่างกายดีแข็งแรงไม่มีโรคตับต่อการรับปานอาหารนะครับ ซึ่งในยอดการนี้ต้องการหกสิบเอ็ดคน เอาหกสิบเอ็ดคน ก็ต้องการหลัิบเอ็ดคนแต่ที่ร้องขาดองเกินที่ร้องขอที่ความสมัครใจก็ทำการควบคุมกองทัพบกนะครับ นายกเปลี่ยนวันนี้ก็ยถูกเก่งออกเป็นตอนนี้ฐานบกปัดที่หนึ่งจำนวนสิบสองคน ฐานบกปัดที่หนึ่งสิบสองคนฐานบกปัดที่สองจำนวนสิบเจ็ดคนปัดที่สองสิบเจ็ดคนฐานกาปัดที่หนึ่งแั่ที่สองฐานละสองคนฐานอากาศพัดหนึ่งผัดสองคนสองคนสี่ปัดนะครับฐานละ จ็ดคนทหารเรือสี่ผัดผัดละเจ็ดคนในเมื่อเช้าที่ผ่านมามีน้องขาดต้องเกินที่พอสนใจครับเข้าวงล้องก่อนนะครับรวมแล้วยี่สิบเอ็ดคน สมัครใจ สมัครใจยี่สิบเอ็ดคน สมัครใจยี่สิบเอ็ดคนนะครับ เขาเอาหกสิบเอ็ดคนปีนี้ เบี้ยนะครับมีเบี้ยและทอดเข้าพอจำการเลยสองคนดูแล้วเข้าประจำการไปแล้วสองคนเข้าออกจำการแล้วจำนวนยี่สามคน รวมแล้วยี่สิบสามคนเลี่ยงสองคนนะครับอ๋อ คนหลีกเลี่ยงอีกสองคน ยวยางขอเ้งีามเอที่กลับมาเนวนสามสิบแปดคนนะครับใบแดงเอาสามสิบแปดกจำนวนสามแปดสามแปดใบนี้จะแยกเป็นาโนหนึ่งเหลือคนโอ้ฐานวัดปุกวันที่หนึ่งหนึ่งคนเหลือสาม ัรที่สองสิบสามคนสฐานอากาศผัดที่สองหนึ่งคนฐานเรือผัดที่หนึ่งสามคน ผัดที่สองผัดที่สามอย่างละเจ็ดคนผัดที่สี่หกคนเป็นสามสิบแปดคน การการผ่านมาคือว่ากรรมการ เนินการตามขั้นตอนตามระเบียบนะครับหากน้องหากเกินท่านใดรวมงผู้ปกครอนะครับตรวจพบหรือเหตุการณ์ที่ไม่โปร่งใสไม่เป็นธรรมไม่บริสุทธิ์ใจนะครับทั้งเรื่องการพัฒนาวัดมีค่าให้เรื่องการทำการทางแพทย์มีการ ถื่น้มาหรือตัวเรียนอย่างไรที่พ่อผมก็สามารถแก้ไขแต่นะประธานกรรมการหัวเรื่องของสมรมสอนะครับแค่ลอเวลานะครับก็ถือว่าเรานนการที่มาได้ในการที่ยความต้องก็ขอถามว่าหาเงินเดือนเยอะพอนะครับว่าประสบ งานผลิตให้โปร่งใสไม่รับความธรไม่ให้แย่ต่อทางกรรมการเลือกได้นะครับดีครับ มีน้องๆตามเกิน จะถูกทำลายต่อหน้านะครับและเหลือไว้หน้าไวไว้สำหรับผู้ที่อาทำในในระหว่างการจับสากยังไม่แล้วเขาก็จะทำลายเอกสารแล้วนะฮะใช่ครับใบนั้นแหละรอครับ แล้วการบาดให้ผลเงินเจ้าที่รับทหาเกินเกินถึงการแพทย์อย่างดีนะครับการตรงขอเวลาหน้าที่นะครับก็ขอขอบคุณที่สุดที่เข้อง แล้วนะฮะเอกสารถูกทำลายแล้ว เรียบร้อยครับส่ว่นี่นต้องการการนั่งแถวหน้าเลยนั่งแถวหน้าสัดีทวั่านผู้ที่มนัายรรารสทนาทุกคนครับตอนนี้เปลี่ยนสถานะจาก พาที่ทหารใหม่นะครับเพราะว่าส่วนที่นั่งอยู่ในที่นี้คณะกรรมการเป็นการเลือกเราอย่างดีว่าผู้ที่มีร่างกายสมบูรณ์แข็งแรงนะครับขอที่เป็ทหารทุกคนนะครับสำหรับน้องๆสาวๆที่นั่งอยู่ข้างๆครับใครที่เล็งไว้ตั้งแต่เช้าตอนนี้ก็ได้รอแจ้งนะครับว่าคนที่นั่งในที่นี้ เรามีแต่คนที่รูปวอสตาร์ทที่ยังต่างคนหนึ่งการตลาดมีการเปลี่ยนใจนะครับไม่อยากการตลาดจะสมัครเลยดีไหมครับดีไหมให้โอกาสครับให้โอกาสถ้าลูก่องารตลาดเราไม่สามารถสมัครได้นะครับถ้าจะสมัครสมัครตอนนี้ดีไหมครับ ยกมือขึ้นครับจะได้สับสามหกเหลยหนึ่งรายไหนรถที่มีวุฒิปปชปหกถ้าสับเป็นหนึ่งปีนะครับแถ้าจับลาดเป็นสองปีนี่หมครับ มีใครเห็นใจไหมคุยกับลูกเลยล่แบบยากขนี่ดเยอะแต่รวมไป และใครจบโมสองไปนครับยกมือหน่อยโมสองไปอีคนเดียวผู้คนที่จบโมสองขึ้นไปนะครับโมสองกาดีนะครตลาดแรกน้องอย่าไเป็นทหารดีนะครับส่วนคนที่จบโมโมชอจากตลาดแดงที่สองปีนะครับมีสิทธิ์ทดลองราชการแล้วครับ ทุกอย่างสมัครนะครับพีน้องคนไหที่กำลังศึกษาเอาเรื่องอนผันแล้วแต่ยังไม่ได้รับสิทธิ์มไหมครับ คิดว่าตัวเองก็ไม่รับการผอนผันแต่ยังไม่ได้สิทธนั้นมีไหมครับไม่มีเนาะยังไงจบรอบีสามใช่ไหมจบรอบีสามก็ไม่มีใครกได้อยากได้เป็นรับ ไม่มีใครอยากได้ใบแดงหรอฮะ โอ้ผมสงสารผมสงสารว่าจังอ่ะกาอ้ทุอ้าวอ้าวอ้าวอ้าวโชคดครับ จะจะเริ่มจับฉลากนะบัดนี้นะครับ เริ่มได้ครับ คนแรกต้องเปิดประเดิมก่อนนะลูกเข้าสู้ได้ค่ะ อย่าดมนะนี่ละอย่าดมนะ หนึ่งใบทหารบกวันที่หนึ่งหนึ่งใบครับ ใส่ไปก่อนเลยลองรู้ว่าข้างในเป็นอะไรนะครับ เป็นโผล่ล้วงล้วงได้ฮะล้วงได้ว่ามันไม่มีอะไรจริงๆ เป็นหายเปล่าการน้าแดงตาครับอันดที่หนึ่งจำนวนหนึ่งใบใส่ ใส่ไปแล้วนะครับผม หนึ่งใบเราดสองนสามใบทหารบกวันที่สองสิบสามใบ ต้องทีละชิ้นนะฮะ ให้ชัดเจน ให้ครบครับสิบสามใบ เรียบร้อยครับหานอากาศผัดที่สองจำนวนหนึ่งใบหานอากาศผัดที่สองหนึ่งใบครับทหารเรือผัดที่หนึ่งจำนวนสามใบหาเรือผัดที่หนึ่งสามใบมาลาซาวให้มันกระดุกเยอะเลยซาวให้นเบอร์ดำ หางเรือหมัดที่สองจำนวนเจ็ดใบหมัดที่สองเจ็ดใบครับ ผมกล้องสั่นเลยขออภัยด้วยนะครับผมโอ้คนแรกเสียเขามาขยับ่าเลยโอเาเรือขัดที่สามจำนวนเจ็ดใบขัดที่สามเจ็ดใบครับ าเรือี่จำนวนบใบบัตรที่สี่หกใบรวมตารางในนะครับจวสามสแก่ไปยังอยู่ลงใน อัตราเรียบร้อยลำดับต่อไปเป็นการ 18ใบนะทั้งหมด93ใบลาราทั้งหมด93ใบนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวฮะ ฉลากแดงขัดอีกหนึ่งครตอนนี้นะครับทางหายกอเงินยังมาไม่ครบหนึ่งนายนะครับ ใครที่รู้จักนะครับ ช่วยติดตามด้วยอรัยังยังยังมีคนไม่มาอีกนะครับผม คงสูงเนินตำบลหาดแกงนะครับ ก็หายไปไหนครับหรือว่าใครที่รู้จักเพื่อนกาด้วยถ้าไม่มานะครับเมื่อเราเอาสลากตามลงแล้วนะครับออกมามาแล้วมาแล้วมาแล้วมาแล้วแล้วมาแล้วมาแล้วมาแล้วครับตมวนี้ครับ ถ้าไม่มาเราก็จะ ดำรออยู่มาทันพอดีครับมาทันพอดี เรียบร้อยครับก็ครับขอมีการอขอชี้แจงขอหาลองเกินญาติไม่รับทราตอนนีวิสุพูดนะครับวันนี้ผมทางกรการผมเลือกได้ผ่านรายละเอียดชี้แจงไปก็ยอด ำเท่าไหร่จากแพงเท่าไหร่มียอดของเขาที่มาเมื่อสักครู่มียอดแล้ว อยู่ในภาชนะนะครับ เทลงไปเลยเรียบร้อยฮะ93ใบหลังจากนี้ผมจะไม่พูดแล้วนะฮะ ปล่อยให้เป็นไปตามสถานการณ์นะครับ ใครจะดำใครจะแดงก็อยู่ที่ดวงแล้วผมช่วยอะไรพวกเขาไม่ได้ ผมผ่านอะไรมาแล้วปีที่แล้ว ก็จะเริ่มจับนับบัดดีนะครับผม ไปเริ่มดูกันได้เลย แรกก็ดำแล้วครับ มาแล้วครับใบใบที่สองนะใบที่สองโอเคยังรอดอยู่ฮะดำฮะดำแล้วยังรอดอยู่ยังรอดอยู่ าวบ้านก็เริ่มสับโอ้ย ดำ ดำ ดำ ก็ ใครได้แดงก็เสียใจด้วยนะครับผม ดำมีโอกาสเยอะกว่านะ เอาละครับผม เอาละครับ

าบที่สองครับแดง เรียบร้อยแล้วหนึ่งคน ยังยังไม่มีปฏิกิริยาอะไรมากนะครับผม đâm đâm đâm dạ dạมาแล้วครับผมมาแล้วครับ เพื่อนเยอะมากเลยเพื่อนเยอะมากเลย ่าเลือกวันที่สองครับลายแดงเอาแล้วครับเอาแล้ว ลุ้นอ่ะรุ่นพี่รุ่นน้องอ่ะลุ้นอ่ะาเรื่องคันที่สองเาทาเรื่องคันที่สี่ เอาละครับผมเอาละฮะ

แดงทารบกวันที่สองทหารบกวันที่สองคนคนคนเมื่อกี้ที่โดนแดงเป็นไงบ้างครับเนี่ยมาแล้วครับผมมาแล้ว ได้แดง Yeah. ก็เขาไปนั่งแล้วนะฮะ ก็ถ้าถ้าไม่เป็นเขาก็คงไม่รู้หรอก ว่าโดนแดงแล้วจะเป็นยังไงต่อจากนี้ต้องมรู้แบบลอง ถ้าถ้าดำอย่างนี้ไปเรื่อยๆ โอกาสแดงก็จะสูงขึ้นนะฮะ เข้าต้อง 61 คน นี่ 38 หรือ 61 นะได้ เลือกการเลือกอันที่สามการเลือกอันที่สาม ไม่ทำอะไรสักอย่างก็นะ ศไทยครับดังดังดาถดงได้ไปไหน จะดีใจแบบสุดสุดสุดขีดอ่ะดำเริ่มไปเยอะขึ้นเรื่อย ๆ แล้วนะฮะ ก็โอกาสที่คนท้ายๆ จะเป็นทหารนะมีสูงนะ ำถ้าดำอย่างนี้ไปเรื่อยๆขาเรืยวนีีเรืวี่สีวงเเดเดคนเดียว Đó. Gần gốc ra, vô hết đó. Nhân viên, tôi có chồng. nhân lối เคดำแล้วก็ตปวนี้ก็ทีโซอัสดาโยชื่อเหมือนผมอะชื่อเหมือนผมเลยโอเคยังรอดอยู่ที่สอ่สดาทีสามอัสดาโย ที่ามจะรู้จักนั่งทำแก่ก่อนแน่นอนนะท่านียถ้าสอนใจก่อน น้ำใส่แล้วดำเยอะๆ อย่างนี้นี่ อำเภอหลังนี่ก็มีสิทธิ์โดนแดงนะฮะ ระวังไว้ก่อนหาเรือพัดนี่สามโอ้ยแม่ที่จับผู้ หคนตื่นไ้คนเยห้าสี่นิ้วจากห้ามีนนทนาอนุวัฒน์รอได้แต่ว่าเริ่มเริ่มตึงเครียดแล้วนะฮะ เริ่มตึงเครียดแล้วนะฮะ มันจะเริ่มสูสีกันแล้วใบดำกับใบแดงเนี่ย และการเลือกที่สองการเลือกวันที่สองการเลือกวันที่สองถ้าเกิดอีกทีกับถ้าเก้าต้องทำต่อแต่ก็ยัคงคงมาเจออยู่ ก็ถ้าไลฟ์เฟซบุ๊กครบทุกคนแล้วเดี๋ยวผมจะเอาลงยูทูบนะครับไปดำเอาลงช่อง YouTube ช่องผมี่แหนะฮะรอรอดู รอติดตามได้ ถ้าถ้าครบทุกคนนะฮะแต่ถ้าไม่ครบ เดี๋ยวก็ดู

แบบนิ่งๆฮะแกนหลังหน้าเราจับโซแกนแดงที่ห้าเรา ริ่มแล้วนะครับผมเพื่อนเริ่มแล้วยังไงต้อมีอะไร เขาจะได้แดงหรือเปล่า งบางคนก็เป็นลม บางคนก็ดีใจเสียใจนะเขายังไม่จับอ่ะยังไม่จับอ่ะโอเคครับดำ ดีใจแต่เราไม่ได้ ก่อนรู้จัก ได้ดูยังไม่ได้ดู

ริ่มเริ่มทยอยใกล้จะหมดแล้วนะครับผม อุ้ยคุกกี้ปักไฟ ระเบิดนะ Yeah. ตัวตัวเองผ่านมาแล้วปีหนึ่งมันจะมดเลยเลยเป็นเธอตัวแดงไม่ทัผ่านเรืองคนที่สองเรื่องที่สองดูความยากเจ็บ Для волшебников จะหมดแล้วใกล้จะหมดทุกทีแล้วนะครับผม เหลือพระหนึ่งหนึ่งรูปนะฮะพระหนึ่งรูปยังไม่ได้จับใบดำใบแดงเลย นั่นแหละครับพระสงฆ์ นะครับเขาบอกรัครับก็ได้ก็เสีใจเลยคนขะเป็นลมรับ้อแต่ให้นล้ ผมขอโทษด้วย จับฉลากมาผมไม่นับว่า ใบแดงหรือยูกิใบ ใบดำหรือยูกิใบ เริ่มแล้วฮะเริ่มตึงเครียดกันแล้ว เชอร์ฮะเสื้อเดอะบิชเชอร์ฐานบกปัดที่สองเอาละรัวรัวกันเลยนะฮะ สามหนึ่งสองาหนึ่งสี่ใบแดงสามสี่คนแล้วนะฮะยักรอบแรกใบแดงสี่คนเราแดง ำดำดำหนึ่ดแล้วกดมาเอ็กซ์คลูซีฟนะครับผม เอ็กซ์คลูซีฟ นที่สี่เป็นลมแล้วนะครับผมที่สี่กการจับเออเขาไหวไหมเนี่ย โดนหาม แล้วนะครับผม ล้หมดละใกล้หมดละ mana? Zang. Zamo. Zang. Ah, lupa sih sah. Lupa mana sih? Lupa mana sih? Yang kau lupa jam kau nak xuống sọt rồi. Bạn thường mặc cỏ đúng không? Không à, mà ta buồn bắt thường thì không mặc. เนาะสาามสี่ใบมีเท่ากันนะไม่ไม่รู้จะแดงหนึ่งดำหนึ่งหรือเปล่าแดงดนแรกเขาสั่งเราคนที่ก่อนดำก็มาสามดี่คนดี่สองดำดำ Lên Lên Lên Lên Bao ơi, nào bao đi, ba nào nó có bao. เหลือเหลืออยู่สองคนละเหลืออยู่สองคนละสามสามคนงานมาเนี่ยเดี๋ยวเงาไกันสองสองวงกลมเรา คนนะเหลืออีกสองคนเอาละเหลืออยู่สองคนผ่านเรือพัดที่สี่งดที่สี่าแการหสาที่สี่อเหลือพระด้วย ลืมลืมไม่ได้นับพระ สามห้าศูนย์นิยมรักประดิษฐ์จับพระประดิษฐ์หมดแล้วฮะเรียบร้อยบเรียบร้อยครับหมดเรียบร้อยแล้วครับผมท่านงในคือสามคน ทางกู้ในการโรงงานต่างๆของอำีสงคางตลอดจนน้องๆทางกองเรือบรงพยาบาลอำเภอศรีสงครนมทุกท่านที่ได้รับการดำเนินารนี้ขอขอบคุณครับขอจบไลฟ์สดเพียงเท่านี้นะครับ ขอบคุณติดที่ติดตามสวัสดีครับผม